หมดแรงจะอิจฉาแล้วว่ะคู่รักเอ็นวายน้องหยายากับพี่แบรี่ ที่ขยันหวานกันจนคนโสดเก็บโมเมนต์ ไม่หวาดไม่ไหวเลยล่าสุดพี่แบรี่เขาก็เพิ่งหอบดอกกุหลาบช่อโต อัดแน่นไปด้วยกำลังใจไปมอบให้น้องย่าที่ขึ้นโชว์ในคอนเสิร์ตใหญ่ ซึ่งสาวหยายาเขาก็บอกแค่นี้นะจิ๊บจิ๊บหวานกันเป็นปกติอยู่แล้ว ชนิดที่ว่าบอกรักกันแทบทุกวันไปเลยจ้าว่างพอดีค่ะ แล้วก็ถ้ามามือเปล่าก็ก็ก็จะรู้สึกเศร้า หรือเปล่าค่ะค่ะ เราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ always สู้ๆกับบอกรัก นี่บอกอันไหนบ่อยกว่ากันคะ ก็ต้องบอกรักบ่อยกว่า ต้องบอกรักบ่อยกว่าสิ